ตอนที่ 2 วันทำงานวันแรก your first day your first day แน่นอนทีเดียวค่ะสำหรับในการทำงานวันแรกของใครหลาย ๆ คน เราต้องทำความคุ้นเคยกับสถานที่เราต้องทำความคุ้นเคยกับสำนักงาน โต๊ะทำงาน ลองมาศึกษาสถานการณ์จากบทบาทสมมุติดังต่อไปนี้ค่ะ Here is your desk, Miss Bella, and you can look around the office by yourself. Alright, Mr. Thomas, but could you please tell me where is the restroom? Oh, yes, of course. Go out and turn left. It's the last room on the right, along the corridor. Thank you very much. No problem. Make yourself at home. Come Could you tell me เราใช้เพื่อ ขึ้นต้นคำถามก่อนจะถามด้วย WH question ซึ่งจะถามแล้วฟังสุภาพมากกว่าเอ่ยถามแบบห้วนๆ no problem เป็นสำนวนแปลว่าไม่มีปัญหา ใช้ตอบรับคำขอบคุณของผู้สนทนาแสดงความเป็นกันเอง นอกจากนี้เราสามารถพูดว่า you're welcome it's my pleasure make yourself at home หมายความว่าทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้าน หรือไม่ต้องเกรงใจ เพื่อใช้สร้างความคุ้นเคยและความเป็นกันเองในฐานะที่ผู้พูดเป็นคนที่อยู่หรือทำงานด้วยกันมาก่อน Good morning. Can I help you? Yes, my name's Leslie Brown. I'm the new assistant. Oh, hi. I'm Hillary. Tom, Leslie's here. Good morning, Leslie. Welcome to Travel Tours. Thank you, Mr. Lester. Just call me Tom. Let me introduce you to the rest of the staff. Leslie, this is Hillary. She's a receptionist. Nice to meet you, Hillary. Nice to meet you, too. And this is Clyde. He's a computer operator. I love computers a computer genius. Clive, come over here. Meet Leslie. Any problem with your computer, Clive will fix it. Oh, I see. Hi, Clive. Hillary and Clive are at your service if you need help. This is your desk. Your extension number is 4569, and your password to enter the system is 4530. And that's it for now. Oh, okay, thanks a lot, Ron. Tom. Oh, I'm sorry, Tom. How to have a good first day on the job จะผ่านการทำงานวันแรกอย่างราบรื่นได้อย่างไร Today is the big day. The interviews went well, and you accepted the job offer. Now, it is 8 o'clock on Monday morning, and you are ready to start. Here are a few tips for your first day on the job วันนี้เป็นวันสำคัญ การสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี และคุณก็ตอบรับเข้าทำงาน ตอนนี้คือเวลา8โมงเช้าวันจันทร์ และคุณพร้อมที่จะเริ่มงานแล้ว ต่อไปนี้คือเคล็ดลับสำหรับการทำงานวันแรก Be sure to smile when you walk into your new office and say hello to everyone you meet. Introduce yourself to your new coworkers. And don't be afraid to ask questions. People like to help out others and show a newcomer the ropes. ยิ้มไว้เมื่อคุณเดินเข้าสำนักงาน และอย่าอายกับการถามคำถาม ทุกคนพร้อมที่จะช่วยผู้อื่น และพร้อมที่จะบอกเคล็ดลับให้กับผู้มาใหม่ However remember that every workplace has its own way of doing things Don't try to make too many changes on your first day and do not say things such as That's not how we did it in my old company. อย่างไรก็ตามพึงจำไว้ว่า แต่ละที่จะมีระบบการทำงานของตัวเองอยู่ อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในวันแรกของคุณ และอย่าพูดว่าที่บริษัทเก่าไม่ได้ทำแบบนี้ Your first day on the job can be nerve-wracking. But just remember that everyone in the company, from an assistant salesperson to the CEO, has had a first day too. การทำงานวันแรกอาจทำให้รู้สึกตื่นเต้น แต่จำไว้ว่า พนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้ช่วยพนักงานขายไปจนถึงผู้บริหาร ล้วนเคยผ่านการทำงานวันแรกมาเช่นกัน Thank you.